จริง ๆ เหมือนกับเป็นด่านแรกที่เราต้องให้ผู้ประกอบการอ่านและมีความสนใจในตัวเราได้ สมมุติถ้าเราเขียนได้ดี แล้วก็สร้างจุดขายได้ดี ทำให้ผู้ประกอบการสนใจก็สามารถทำให้ผ่านด่านเข้าไปถึงการเรียกมาสู่การสัมภาษณ์งานได้รีสูเม่ที่ดีในในความคิดของผมนะครับประกอบด้วย 5 ส่วน ส่วนแรกก็คือในส่วนของ Contact หรือการติดต่อ ซึ่งส่วนนี้จะระบุชื่อที่อยู่และอีเมล ซึ่งประเด็นสำคัญที่ผมอยากอยากเน้นในเรื่องของนักศึกษาที่จบใหม่เขียนในส่วนของรีสูเม่ส่วนของอีเมลครับ นักศึกษาจะชอบใส่ใช้อีเมลที่ดูแล้วไม่โปรเฟชชั่นอลหรือไม่เป็นทางการอย่างเช่น pinky kitty m at hotmail com จริงๆผมแนะนำง่ายๆ อาจจะใช้ gmail หรือ hotmail ก็ได้ ใช้ชื่อ dot หรือว่า underscore แล้วตามด้วย นามสกุล 2 ตัวแรก จะดูเป็นโปรเฟชชั่นอลมากเลยครับ อย่างเช่นผมทัศนัยใช่ไหมครับ ผมก็ใช้ทัศนัย t h a w s a n a i m h at gmail com เวลาส่งเมลไปหาผู้ประกอบการ เขาจะได้รู้เลยว่าทัศนัย ไม่ใช่พอส่งเมลไป kitty pinky at gmail มันมันจะดูผมเห็นครั้งแรกเวลาผมเปิดเมลแบบนี้เวลาส่งไปสมัครมาผมก็ขำแล้วครับ แล้วผมก็ขำแล้วคือขำแล้วผ่านเลยครับ ไม่ไม่พิจารณาเข้าไปดูเลยในส่วนของอีเมล ส่วนส่วนในส่วนคอนแทคอีกอัน ซึ่งปัจจุบันพวกบการให้ความสนใจและสำคัญเพิ่มมากขึ้นนะครับ นอกจากชื่ออีเมลแล้วพวกบการขอไลน์แล้วก็ Facebook แล้วครับ ซึ่งนักศึกษาปัจจุบันต้องให้ความสำคัญนะครับ พอเขาขอ Facebook ทราบไหมครับว่าเขาขอไปทำอะไร เขาขอเวลาเราไปส่องเราไปดู Facebook คนอื่นเราไปทำอะไรครับเราไปส่องใช่ไหมครับ ผู้ประกอบการก็ต้องการมาส่อง Facebook เราด้วยครับ ฉะนั้นถ้าน้องให้ Facebook ไปและใน Facebook ของน้อง มีสิ่งที่ดราม่ามีสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่มีความรู้อยู่ในนั้นเขาก็จะสามารถพิจารณาเบื้องต้นได้เลย ไม่ต้องผ่านไปในกระบวนการของรีซูเม่ในส่วนอื่น แสดงว่าพอมาทำงานก็มานั่งดราม่ามานั่งเล่น Facebook โพสเฟซบุ๊กถี่ยิบเลยครับ แสดงว่าตอนทำงานก็มานั่งเล่น Facebook อะไรประมาณนี้สิ่งที่ผู้ประกอบการขอฉะนั้นระวังให้ดีในเรื่องของการให้ Facebook ของผู้ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่ ผมมองว่า 80%ส่วนใหญ่ขอ Facebook แล้วนะครับ ส่วนที่2ครับในส่วนของส่วนประเด็นสำคัญซึ่งพอเป็นส่วนติดต่อแล้วส่วนที่อยู่ในชื่อในการติดต่อแล้ว เราจะเข้าถึงเนื้อหาสำคัญของรีสูเม่แล้วครับรีสูเม่ในส่วนตัดไปนั่นคือเป็นส่วนของโปรไฟล์แล้วก็จุดแข็ง ผมย้ำตลอดเวลาไปไหน เราใช้กลยุทธ์ในการตลาดมาใช้กับรีสูเม่ได้ครับ สิ่งที่จะทำให้รีสูเม่ขายตัวเราได้ นั่นคือเราต้องสร้างจุดแข็งให้ได้ในรีสูเม่รีสูเม่จุดแข็งนี่สามารถไปอยู่ในส่วนอะไรก็ได้ไปอยู่ในส่วนโปรไฟล์ไปอยู่ในส่วนของแบ็กกราวด์ไปอยู่ในส่วนของการศึกษาทักษะอะไรก็ได้ แต่เราต้องมีคีย์สเตรนท์ตัวหนึ่งที่แนะนำให้ได้ว่า จุดแข็งของเราคืออะไร เราสามารถไปทำด้านไหนได้บ้าง จุดแข็งตัวนี้ครับจริง ๆ แล้วการสมัครงานผมพูดง่ายๆ มันคือการแมทชิ่งแมทชิ่งกันระหว่างสองฝั่งระหว่างผู้ประกอบการกับผู้สมัครงานฉะนั้นจุดแข็งน้องต้องเอาจุดแข็งไปแมทชิ่งกับตำแหน่งงานที่น้องอยากจะสมัคร ถ้าน้องเสนอจุดแข็งที่มันต่างกับสิ่งที่จะสมัครมันก็จะแมทชิ่งแล้วไม่ตรงผู้ประกอบการก็จะไม่พิจารณา ฉะนั้นจุดแข็งควรจะตรงแล้วก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการ